จากวิดีโอที่ผ่านมาก็จะเห็นว่ายังคงมีเนื้อหาที่น่าสนใจให้ได้ติดตามกันต่อนะคะ มาสนุกกับบทเรียนกันต่อได้เลยค่ะ คราวนี้มาใส่สูตรและฟังก์ชันกันค่ะ เช่นต้องการคำนวณค่า 2 เท่า ของข้อมูลในแถวที่ 2 ผลลัพธ์ แสดงในแถวที่ ค่า 2 เท่าคือนำค่าไปคูณ 2 นะคะ ดังนั้นจึงใส่สูตรในเซลล์ B3 ว่า เท่ากับ B2 คูณใช้เครื่องหมายดอกจัน เลข2 แล้ว Enter ในเซลล์ B3 ก็จะแสดงผลจากการคำนวณ ถัดมาค่าผลการคำนวณค่า 2 เท่าในเซลล์ C3 อ้างอิงจากค่าที่อยู่ด้านบน1เซลล์ในแถวเดียวกัน เช่นเดียวกัน กับการอ้างอิงในเซลล์ B3 ดังนั้นจึงสามารถคัดลอกสูตรโดยการออโตฟิลได้ เนื่องจากเป็นการอ้างอิงแบบ relative สูตรก็จะเปลี่ยนไปตามตำแหน่งอ้างอิงนั่นเองนะคะ ส่วนการใส่ฟังก์ชัน จะใส่ฟังก์ชันเพื่อคำนวณค่าเหล่านี้ โดยอ้างอิงตำแหน่งของตัวถูกดำเนินการด้านหน้านี้นะคะ ถ้าจำชื่อฟังก์ชันได้ก็พิมพ์ฟังก์ชันได้เลย เช่น หาผลรวมใช้ฟังก์ชันซัมภายในวงเล็บ เป็นตัวถูกดำเนินการ คือค่าในเซลล์ B5 เราอาจจะพิมพ์หรือคลิกเซลล์ที่ต้องการอ้างอิงก็ได้นะคะ ค่าถัดไปก็ต้องขั้นด้วยเครื่องหมายคอมมา C5 D5 E5 F5 Lavender ก็จะได้ผลลัพธ์จากการคำนวณหาผลรวม หรือในกรณีนี้ ตัวถูกดำเนินการอยู่ในเซลล์ติดกัน ก็สามารถอ้างอิงเป็นช่วงได้ ทำการปรับเปลี่ยนเป็น B5 เครื่องหมาย colon F5 ก็จะได้ค่าเช่นเดียวกัน ถัดมาต้องการคำนวณค่าเฉลี่ย กรณีที่จำฟังก์ชันไม่ได้ สามารถค้นหาฟังก์ชัน โดยคลิกไอคอนฟังก์ชันก็จะแสดงฟังก์ชันยอดนิยม และฟังก์ชันอื่น ๆ แบ่งตามกลุ่มประเภทการคำนวณ คลิกเลือกฟังก์ชันที่ต้องการ เช่นเลือกฟังก์ชัน average แล้วมาเลือกตัวถูกดำเนินการ หรือถ้าพอจำได้บ้าง ก็ให้ลองพิมพ์ชื่อฟังก์ชัน เช่น นับจำนวนตัวเลข ใช้ฟังก์ชันเขา เมื่อพิมพ์ชื่อฟังก์ชันบางส่วน โปรแกรม จะแสดงชื่อฟังก์ชัน ที่ใกล้เคียงกับชื่อฟังก์ชันที่พิมพ์ ซึ่งเราก็สามารถคลิกเลือกฟังก์ชันที่ต้องการ จากตรงนี้ก็ได้นะคะ หากค่าสูงสุด ใช้ฟังก์ชัน max และหาค่าต่ำสุดใช้ฟังก์ชัน min ถัดมาการใช้ฟังก์ชัน VLOOKUP เพื่อแสดงผลลัพธ์จากการคำนวณตามการเลือกวิธีการคำนวณในเซลล์ B11 นะคะ โดยแสดงผลลัพธ์ในเซลล์ D11 โดยใส่ฟังก์ชัน VLOOKUP ภายในวงเล็บ ข้อมูลที่ใช้เป็นคำค้นอยู่ในเซลล์ B11 คอมมาช่วงข้อมูลที่อ้างอิงโดยมีค่าที่ค้นหาอยู่ในคอลัมน์แรกของช่วงคือ G5 ถึง H9 คอมมาข้อมูลที่ต้องการเป็นผลลัพธ์อยู่ในคอลัมน์ H ซึ่งเป็นคอลัมน์ลำดับที่2 ของช่วงที่อ้างอิงคอมมาและต้องการเปรียบเทียบแบบเหมือนทั้งหมด ให้ระบุเป็น false โดยหากไม่มีข้อมูลในตำแหน่งต่าง ๆ ที่อ้างอิงในฟังก์ชัน อย่างตอนนี้ไม่ระบุข้อมูลในเซลล์ B11 ระบบจะแสดงความผิดพลาดว่าไม่มีข้อมูลอ้างอิงนะคะ แต่ถ้าระบุข้อมูลเป็นจำนวน ผลลัพธ์ก็จะแสดงเป็น 5 ซึ่งเป็นข้อมูลในแถวเดียวกันในช่วงที่อ้างอิง หรือถ้าเปลี่ยนเป็นผลรวม ผลลัพธ์ก็จะเปลี่ยนเป็น 229 ให้อัตโนมัติ สุดท้ายจะใช้ฟังก์ชัน if ในเซลล์ H11 เพื่อแสดงผลการเปรียบเทียบว่าคำตอบที่ป้อนในเซลล์ F11 กับผลการคำนวณในเซลล์ D11 ตรงกันหรือไม่ ถ้าตรงกันจะแสดงผลว่าถูกต้อง ถ้าไม่ตรงกันจะแสดงผลว่าผิดนะคะ ใส่ฟังก์ชัน if ภายในวงเล็บ เงื่อนไขคือเปรียบเทียบว่า f11 เท่ากับ d11 หรือไม่ คอมมาถ้าจริงแสดงผลเป็นข้อความ ต้องเขียนอยู่ภายในเครื่องหมายดับเบิลโค e ว่าถูกต้อง คอมาถ้าไม่จริงแสดงผลเป็นข้อความว่าผิด และตอนนี้เนื่องจากข้อมูลในเซลล์ D11 มีค่าเป็น 229 ซึ่งไม่เท่ากับค่าในเซลล์ F11 ซึ่งเป็นค่าว่าง ดังนั้น ถ้าป้อนข้อมูลในเซลล์ F11 เป็น 229 ซึ่งตรงกับค่าในเซลล์ D11 ผลลัพธ์จะเปลี่ยนเป็นถูกต้อง หรือถ้าลองเปลี่ยนข้อมูลในเซลล์ F11 เป็น 225 ผลลัพธ์ก็จะเปลี่ยนเป็นผิดนั่นเองนะคะ ซึ่งการใช้ข้อมูลประเภทสูตรหรือฟังก์ชัน ก็จะช่วยลดความผิดพลาดในการคำนวณ สามารถประมวลผลข้อมูลให้ได้สารสนเทศที่มีประโยชน์ในการใช้งานมากขึ้น รวมถึงเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล และยังสามารถนำคุณสมบัติของสูตรและฟังก์ชัน ไปใช้สร้างเอกสารที่ให้ผลลัพธ์จากการประมวลผลแบบอัตโนมัติ หรือจะใช้แทนเครื่องคิดเลขเลยก็ได้ค่ะ